iPhone 12 เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ รายละเอียดจะเป็นยังไงบ้าง ตามมาชมกันได้เลยนะครับไอโฟน12 นะครับ จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ iPhone 12 ธรรมดา และ iPhone 12 Pro นะครับ เดี๋ยวขอลงรายละเอียดของ iPhone 12 ธรรมดาก่อนนะครับ iPhone 12 ธรรมดานี้จะมีอยู่ด้วยกัน 2 ขนาดคือ ขนาด 5.4 นิ้ว เรียกว่า iPhone 12 mini ขนาด 6.1 นิ้ว เรียกว่า iPhone 12 นะครับ ทั้ง 2 รุ่นเนี้ยทุกอย่างเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับ ยกเว้นเรื่องของขนาดหน้าจอ เรื่องของจำนวนแบตเตอรี่นะครับ นอกนั้นเนี่ยจะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับ ดังนั้นเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังเป็นรวดเดียวทั้ง 12 มินิ กับ 12 ธรรมดานะครับ อย่างแรกครับสีมีให้เลือกทั้งหมด 5 สีครับ ได้แก่สีดำครับ สีขาว สีแดง สีเขียวและสีน้ำเงินนะครับ ทั้ง 2 รุ่นนะครับรองรับสัญญาณ 5G ที่เป็นสับ6 g h z นะครับ ความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้นะครับดาวน์โหลดจะอยู่ที่ 3.5กิกะบิตต่อวินาทีนะครับ ซึ่งถือว่าเร็วมาก ๆ เลยนะครับ นอกจากการรองรับสัญญาณ 5G แล้วนะครับ iPhone 12 ยังรองรับสัญญาณ 4G ด้วยนะ คือไม่ใช่ว่ามี 5G แล้วจะใช้ 4G ไม่ได้นะครับสำหรับความเร็วของสัญญาณ 4G หรือว่า LTE นั้นสูงสุดจะอยู่ที่2กิกะบิตต่อวินาทีนะครับ นอกจากนี้ครับการทำงานร่วมกันระหว่างสัญญาณ 5G กับ 4G Apple จะมีโหมดที่ชื่อว่า Smart Data Mode นะครับ Smart Data Mode หมายความว่า ถ้าเราไปอยู่ในพื้นที่ที่ใช้สัญญาณ 5G ได้ เขาก็จะสวิชมาใช้สัญญาณ 5G แต่ถ้าสมมุติว่าพื้นที่นั้นไม่มีสัญญาณ 5G นะครับเขาก็จะสวิชกลับมาเป็นสัญญาณ 4G ทั้งนี้ประโยชน์ของ Smart Data Mode คือ จะช่วยให้ iPhone นั้นประหยัดแบตเตอรี่มากยิ่งขึ้นนะครับผม วัสดุที่ใช้ในการผลิตครับตัวเครื่องนะครับในกรอบของเครื่องเนี่ยจะใช้วัสดุที่เป็นอลูมิเนียม ส่วนกระจกนะครับจะเป็นเซรามิกชิลตัวนี้เนี่ยแอปเปิลเคลมว่าตัวกระจกเซรามิกชิลนี้จะมีความแข็งแรงมากกว่าเดิมนะครับถึง 4 เท่า ทนต่อการกระแทกต่างๆนะครับเวลาที่เครื่องตกนั้นจะช่วยให้เครื่องของเรา ปลอดภัยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับหน้าจอทั้ง 2 รุ่นใช้เป็นหน้าจอ Super Retina XDR นะครับเป็นจอ OLED เลยนะ ทั้งหมดเลยนะครับผมความโดดเด่นจะอยู่ในเรื่องของความคมชัดนะครับรองรับการแสดงผลแบบ HDR นะครับมีความละเอียดสูงอัตราส่วนคอนทราสต์นี่อยู่ที่ 2 ล้านต่อ 1 เลยนะครับ รองรับการแสดงผลแบบ t ูโทนรองรับขอบเขตสีกว้างแบบ P3 นะครับผมแล้วก็ความสว่างสูงสุดนะครับทั่วไปนั้นจะอยู่ที่ 625 นิตและความสว่างสูงสุดของ HDR จะอยู่ที่ 1,200 นิตถือว่าดีมากๆ นะครับถ้าเราไปลองเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 11 นะครับถือว่าหน้าจอของ iPhone 12 mini กับ iPhone 12 นั้น ดีกว่า iPhone 11 อย่างสิ้นเชิงเลยนะครับต่อมาครับมาพูดในเรื่องของกล้องครับทั้ง 2 รุ่นมาพร้อม กล้องหลังจำนวน 2 ตัว ซึ่งประกอบไปด้วยเลนส์อัลตร้าไวนะครับคือเลนส์ที่ถ่ายมุมกว้างมาก และเลนส์ไวนะครับความละเอียดของทั้ง 2 กล้องนี้จะอยู่ที่ 12 ล้านพิกเซลนะครับทั้ง 2 กล้องครับถ่ายไนท์โหมดได้ด้วยนะเดิมทีใน iPhone 11 นะฮะจะถ่ายในโหมดได้เฉพาะเลนส์วหรือว่าเลนส์กว้างเท่านั้นเลนส์อัลตร้าวจะไม่สามารถถ่ายได้ แล้วก็นอกจากนี้ครับในระบบกล้องการถ่ายภาพนิ่งนั้น ปรับปรุงในเรื่องการถ่ายโหมดกลางคืนที่สามารถถ่ายได้ดีมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงในเรื่องของ diffusion ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ มีระบบ HDR อัจฉริยะเวอร์ชัน3 นะครับทำให้การถ่ายภาพพวก diffusion ต่างๆ พวกถ่ายภาพ HDR ต่างๆ ในที่แสงจ้า แสงแตกต่างกันนั้น สามารถทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ มาพูดในฝั่งของวิดีโอกันบ้างครับ ตัวนี้ครับรองรับการถ่ายวิดีโอ ความละเอียดสูงสุดที่ 4K เฟรมเร e สูงสุดอยู่ที่ 60 เฟรมเอร์เซกนะครับผม รองรับการบันทึกวิดีโอแบบ HDR Dolby Vision ด้วยนะ สูงสุดที่ 30 เฟรมเอร์เซกนะครับผมเรื่องของระบบการสั่นนะครับ ที่ช่วยให้การถ่ายวิดีโอนั้นทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะ ต่อมาครับในเรื่องของชิปตัวนี้ครับใช้ชิป CPU A14 ซึ่งเป็นชิปรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ เราได้เห็นแล้วใน iPad Air รุ่นที่ 4 จุดเด่นของชิป A14 นั้น ถือว่าเป็นชิปสำหรับสมาร์ทโฟน ตัวแรกที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตระดับ 5 นาโนเมตรนะครับ เป็นชิปที่มีความเร็วสูงมาก มี CPU 6 คอร์มีกราฟิกการ์ดนะครับ อยู่ 4 คอร์นะครับ ประสิทธิภาพในการประมวลผลนะครับ แรงขึ้น 50% มี Neural Engine นะครับ ประมวลผล Machine Learning เร็วขึ้นกว่าเดิมถึง 80%นะครับ ส่วนเชิงลึกต่างๆนะครับ เกี่ยวกับชิป A14 นั้นเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดให้ได้ทราบกันอีกนะครับผมรุ่นนี้ครับมาพร้อมชิป U1 ด้วยนะครับ ระบบกันน้ำมาพร้อม IP68 นะครับ สามารถทนน้ำลึกได้สูงสุด 6 เมตร นานสูงสุด 30 นาทีนะครับ มาพร้อมระบบการสแกนแบบใบหน้านะครับ รุ่นนี้เรายังไม่เห็นการสแกนนิ้วที่บริเวณปุ่ม power เหมือน iPad Air รุ่นที่ 4 นะครับ ไฮไลท์เด่นอีกจุดหนึ่งนะครับในเรื่องของฮาร์ดแวร์นั่นก็คือ มาพร้อมระบบ MagSafe นะครับแม็กตัวแรกย่อมาจากแมกเนติกนะครับหรือว่าแม่เหล็กนะครับเซฟก็คือความปลอดภัยนะครับจริง ๆระบบ MagSafe เคยมีอยู่บน ที่ชาร์จของ macbook นะครับแต่ถูกตัดออกไปค่อนข้างที่จะนานและคราวนี้ Apple ได้นำไอเดียเดียวกันมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับ iPhone 12 ทุกซีรีส์นะครับระบบ MagSafe จะช่วยให้เรานั้นสามารถที่จะทำการชาร์จไร้สายได้ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น ในตัวเครื่องของ iPhone 12 ครับ ด้านหลังจะมีแถบแม่เหล็กนะครับที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้จัดวางแบบตรงตำแหน่ง ดังนั้นจะช่วยให้เราสามารถชาร์จ iPhone กับแท่นชาร์จไร้สาย ได้ตรงตำแหน่งได้ดีมากยิ่งขึ้น เพียงเรานำ iPhone 12 ไปวางใกล้ ๆ แท่นชาร์จนะครับระบบอุปกรณ์ทั้ง2ก็จะดูดเข้าหากัน แล้วก็จะทำให้การชาร์จนั้นทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับการปรับปรุงในเรื่องของการชาร์จไร้สายนั้น เดิมทีการชาร์จไร้สายจะให้กำลังไฟอยู่เพียง 10 วัตต์นะครับแต่ว่าใน iPhone 12 นั้น จะมีการอัปเกรดในการชาร์จไร้สายให้ได้กำลังไฟสูงสุดที่ 15 วัตต์นะครับต่อมาครับในเรื่องของอุปกรณ์ในกล่องนะครับ แน่นอนว่าทาง Apple นั้น ตัดหัวชาร์จอะแดปเตอร์ออกไปเป็นที่เรียบร้อย ตัดหูฟังออกไปเป็นที่เรียบร้อยครับ ดังนั้นในกล่องนั้นจึงมีเฉพาะตัวเครื่องของ iPhone แล้วก็สายชาร์จที่เป็น USB-C ไป Lightning เท่านั้นนะครับ ซึ่งสายชาร์จตัวนี้ก็รองรับการชาร์จเร็ว ถ้าใครมีอะแดปเตอร์เก่าอยู่แล้วสามารถใช้ร่วมกันได้ แต่ถ้าใครยังไม่มีอะแดปเตอร์นะครับ ตรงนี้เราจะต้อง หาซื้อเพิ่มเติมนั่นเองนะครับผม iPhone 12 ทุกรุ่นนะครับมาพร้อม Wi-Fi 6 ครับแล้วก็ Bluetooth 5.0 ส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับ iPhone 12 mini สามารถใช้งานสูงสุด ถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของการเล่นวิดีโอนะครับจะอยู่ที่ 15 ชั่วโมง ส่วนการเล่นของเสียงนั้นอยู่ที่ 50 ชั่วโมงนะครับ ส่วนในฝั่งของ iPhone 12 ธรรมดานะครับการเล่นวิดีโอสูงสุด 17 ชั่วโมง และการเล่นเสียงนะครับอยู่ที่ 65 ชั่วโมงนะครับรองรับการชาร์จเร็วครับชาร์จ 30 นาทีได้มา 50%นะครับเมื่อใช้กับอะแดปเตอร์ ขนาด 20 วัตต์หรือว่าสูงกว่านะครับ แล้วก็การรองรับซิมนะครับ รุ่นนี้มาพร้อมระบบซิมคู่เช่นกันครับ1ซิมนาโนแล้วก็ 1 ซิมที่เป็น eSIM นะครับ พอร์ต ยังคงใช้เป็นพอร์ต Lightning เช่นเดิม ในเรื่องของความจุมีให้เลือกอยู่ 3 ขนาดครับได้แก่ 64 g b 128 g b และ 256 g b ราคาการจัดจำหน่ายนั้นที่เป็นทางการของประเทศไทยยังไม่ออกมานะครับแต่ราคาของฝั่ง US นะครับจะเริ่มต้นที่ 699 เหรียญสำหรับ iPhone 12 mini และ 799 เหรียญดอลลาร์สหรัฐสำหรับ iPhone 12 นะครับอ่ะนี่คือสรุปในฝั่งของ iPhone 12 แล้วก็ iPhone 12 mini นะครับ ต่อมาเรามาพูดถึงในฝั่งของ iPhone 12 Pro กันบ้าง ในฝั่งของ iPhone 12 Pro นะครับ มีให้เลือกอยู่ 2 ขนาดครับผม ก็คือขนาด 6.1 นิ้ว และขนาด 6.7 นิ้ว นะครับ ไฮไลท์ที่สำคัญของ iPhone 12 Pro เมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 12 กับ iPhone 12 mini นะครับนะครับวัสดุของ iPhone 12 Pro นั้นจะใช้ตัวเคสที่เป็น stainless steel ที่มีความพรีเมียมกว่าฝั่งของ iPhone 12 นะครับสีจะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด4สีครับได้แก่ Pacific Blue ซึ่งเป็นสีน้ำเงินตัวใหม่นะครับแล้วก็สีทองครับอันดับต่อมาคือสีกราไฟต์ก็เป็นคล้ายๆ สีเทา Space Gray นะครับจะมีความอ่อนกว่านิดนึงนะครับ และอันดับต่อมาก็คือสีเงินนะครับนี่คือ 4 สีของทางฝั่ง iPhone 12 Pro อ่ะส่วนที่เหมือนกันกับทางฝั่งของ iPhone 12 ก่อนอ่ะแน่นอนครับในเรื่องของ MagSafe ครับมีเหมือนกันครับแล้วก็ชิป A14 ใช้งานเหมือนกันครับตัวกระจกใช้เป็นเซรามิกชิลเช่นเดียวกันครับ Face ID ใช้เหมือนกันครับระบบสแกนใบหน้าแบบเดียวกันครับหน้าจอครับใช้เหมือนกันก็คือใช้เป็นหน้าจอ OLED ครับเป็น Super Retina XDR แตกต่างกันแค่เพียงเรื่องของขนาดนะครับขนาด 6.1 นิ้วกับ 6.7 นิ้วนะครับการรองรับสัญญาณ 5G ครับก็แบบเดียวกันครับคือรองรับสัญญาณ 5G แบบสับ6 g h z นะครับความเร็วสูงสุด 3.5 กิกะบิตต่อวินาทีนะครับผมและก็รองรับสัญญาณ 4G LTE เช่นเดียวกันนะครับผมการกันน้ำทำได้เหมือนกันกับ iPhone 12 Smart HDR เวอร์ชัน3 เหมือนกันครับแล้วก็ใช้ชิป U1 เช่นกันนะครับอ่ะนั่นคือส่วนของฝั่ง iPhone 12 Pro ที่เหมือนกับ iPhone 12 กับ iPhone 12 mini ต่อมามาดูในฝั่งที่แตกต่างกันบ้างครับว่าทำไมตัว iPhone 12 Pro นั้นถึงมีความเด่นกว่านะครับดีกว่า iPhone 12 ธรรมดาตรงไหนบ้าง อย่างแรกครับในเรื่องของกล้อง กล้องครับในรุ่นของ iPhone 12 Pro นั้นมาพร้อมกล้องหลังทั้งหมด 3 ตัวครับได้แก่เลนส์ wide เลนส์ ultra wide แล้วก็เลนส์ telephoto นะครับ 3เลนส์ตัวนี้เหมือนเราเห็นอยู่ใน iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max นั่นแหละ แต่ว่าเขาจะมีการพัฒนาปรับปรุงดีมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากจำนวนเลนส์มี 3 เลนส์ที่มากกว่าแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ LiDAR Scanner LiDAR Scanner เป็นเซนเซอร์ที่จะใช้วัดระยะระหว่างตัวกล้องกับวัตถุที่อยู่หลังกล้องนะครับ เราเคยเห็นไปแล้วอยู่บน iPad Pro ปี 2020 ใช่ไหมครับที่ตัวไรด้าเซนเซอร์นั้นจะยิงไปหาวัตถุ เพื่อที่จะดูว่าวัตถุอยู่ห่างจากหลังกล้องเท่าไหร่ ข้อดีของการนำไรด้าสแกนเนอร์มาใช้กับกล้องของ iPhone 12 Pro อย่างแรกครับพัฒนาในเรื่องของการวัดระยะ แน่นอนว่าเราจะได้รู้ว่าวัตถุอยู่ห่างจากหลังกล้องเท่าไหร่และตัวกล้องนั้นจะสามารถคำนวณว่าตัวแบบกับตัวฉากหลังนั้นอยู่ห่างกันมากเท่าไหร่ ส่วนนี้ครับจะดีในเรื่องของการนำไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการถ่ายภาพพอร์เทรตทำให้จัดระยะหน้าชัดหลังเบอร์ได้ดีขึ้นทำให้สามารถโฟกัสได้เร็วมากยิ่งขึ้น การโฟกัสได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั้น Apple บอกว่าทำได้ดีขึ้นถึง 6 เท่านะครับ การจับโฟกัสได้ดีทำได้ทั้งในที่ที่มีแสงปกติและที่แสงน้อย เดิมทีการใช้ที่แสงน้อย เราจะต้องมีแบบตัวกล้องจะต้องมองเห็นวัตถุก่อนแล้วก็จะได้จับว่าอ่ะตัวนี้คือวัตถุที่เรากำลังจะโฟกัสแต่ไรอร์สแกนเนอร์ไม่จำเป็นจะต้องมีแสงครับเพราะว่าไรอร์สแกนเนอร์คือการยิงแสงเลเซอร์ออกไป เพื่อให้ตกกระทบกับวัตถุ และหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะคำนวณได้เลยว่าอ่ะตัววัตถุอยู่ตรงเนี้ยตัวกล้องของ iPhone 11 Pro จึงสามารถโฟกัส จับโฟกัสของวัตถุได้ดีมากยิ่งขึ้น อันนี้คือประโยชน์ของ LiDAR Scanner นะครับ ในเรื่องของการปรับปรุงการถ่ายภาพ และยังไม่รวมถึงการนำไปใช้งานในรูปแบบอื่น อย่างเช่น สามารถนำไร l ร์สแกนเนอร์ไปสแกนในพื้นที่บริเวณรอบๆ ของห้อง เพื่อที่จะดูว่า ้องในพื้นที่นั้นเป็นอย่างไร เราสามารถที่จะนำวัตถุที่เป็น AR นะครับ อย่างเช่นวัสดุพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ มาวางในที่ที่เราต้องการได้นะครับ ทั้งนี้จะช่วยให้เราสามารถทำงานที่เราต้องการได้ดีและง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ ต่อมา มาพูดถึงในเรื่องของกล้องกันต่อครับ Apple ได้นำเสนอ Apple Pro RAW Apple Pro RAW ตัวนี้หมายถึงการถ่ายวิดีโอ หรือว่าการถ่ายภาพที่ มีศักยภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น กล้องของ iPhone 12 Pro เนี่ยโฟกัสไปที่งานของวิดีโอแล้วกันครับ คือวิดีโออ่ะทาง Apple พูดบนเวทีนะบอกว่าสามารถถ่ายวิดีโอสีแบบ 10 บิตได้นะครับ ถ้าได้ฟังผมพูดในไลฟ์การถ่ายวิดีโอสี 10 บิตเนี่ยมันหมายถึงจำนวนเม็ดสีที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ ยกตัวอย่างปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็น 8 บิตที่เราใช้อยู่ธรรมดา ถ่ายภาพสีสมมุติเก็บได้สมมุติ เป็นตัวเลขกลมๆนะล้านสีนะครับแยกสีได้เป็นล้านสีแต่ถ้าเป็น 10 บิตครับมันจะมากขึ้นกว่านั้นครับก็คืออ่ะอาจจะเป็นแบบ 3 ล้านอะไรเงี้ยคือถ้าพูดให้เข้าใจกันง่าย ๆ สำหรับคนทั่วไป การเก็บสีถ่ายวิดีโอด้วย10 บิต มันจะทำให้เราสามารถเก็บเม็ดสีได้ดีมากยิ่งขึ้น ผลก็คือวิดีโอของเราสามารถปรับสีได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวในเรื่องรายละเอียดเชิงลึกของ Apple Pro RAW แล้วก็ พวกเรื่องไฟล์วิดีโอต่างๆ ที่ได้จาก iPhone 12 Pro นั้นเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะแล้วทาง Apple ก็ยังบอกเองว่าตอนนี้ในส่วนของฟีเจอร์นี้จะเปิดให้ใช้เร็วๆนี้นะครับซึ่งในข้อมูลในเว็บก็ยังไม่ได้บอกรายละเอียดที่มากมายสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องการถ่ายวิดีโอ 4K นะครับความละเอียดสูงสุดแบบ 4K ใช่ไหม จะอยู่ที่ระดับ 4K สูงสุดที่ 60 เฟรมต่อวินาทีเช่นกันนะครับผมแล้วก็รองรับการถ่ายแบบ HDR ด้วย และมี Dolby Vision ด้วยนะฮะ นอกจากการถ่ายวิดีโอที่ทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ ระบบการสั่นดีขึ้นนะครับ ทั้งที่ตัวชิ้นเลนเองแล้วเป็นเซ็นเซอร์ ด้วยนะครับ รองรับการถ่ายวิดีโอแบบโลไลท์ด้วยนะครับ เราสามารถถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อยได้ดีมากยิ่งขึ้น ถ่ายวิดีโอแบบไทม์แลปที่เป็นโลไลท์ได้ด้วยนะครับ เป็น ทำแลบทิ้งไว้ยาวๆครับในที่แสงน้อย iPhone 12 Pro ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับประสิทธิภาพด้านอื่นๆนะครับเรื่องกล้องเดี๋ยวยังไงผมจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับภาพรวมนะครับก็งานวิดีโอดีขึ้นครับโลไลท์ระบบแสงน้อยดีขึ้น ทั้งภาพนิ่งและวิดีโออการถ่ายในโหมดนะครับสามารถถ่ายได้ทุกเลนส์เช่นกันนะครับทั้ง 3 เลนส์ถ่ายได้หมดเลยนะครับและเช่นกันครับในฝั่งของ iPhone 12 Pro นะครับก็ไม่ได้แถมหูฟัง กับอะแดปเตอร์มาให้นะครับในตัวเครื่องก็จะมีเฉพาะในฝั่งของสายชาร์จที่เป็น USB-C to Lightning ที่รองรับการชาร์จเร็วนะฮะใช้กับอะแดปเตอร์ขนาด 20 วัตต์ได้นะครับหรือสูงกว่านะเราสามารถซื้อเพิ่มใครมีของเก่าใช้ของเก่า ถ้าใครยังไม่มีก็สามารถซื้อเพิ่มได้นะครับสำหรับความจุครับมีให้เลือกอยู่ 3 ขนาดได้แก่ 128 g b 256 g b และ512 g b นะครับ ซึ่งความจุพื้นฐานนั้นมีการเพิ่มขึ้นนะครับ เดิมทีใน iPhone 11 Pro นั้นความจุพื้นฐานจะอยู่ที่64 g b แต่ใน iPhone 12 Pro นั้น ความจุพื้นฐานจะอยู่ที่128 g b ถือว่าเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวนะครับในราคาที่เท่ากัน สำหรับ iPhone 12 Pro ราคาเริ่มต้นที่ฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับอยู่ที่ 999 US ดอลลาร์ ส่วนในรุ่น 12 Pro Max นั้น จะอยู่ที่ 1,000 กับ 99 US ดอลลาร์ราคาไทยยังไม่ออกครับ แล้วก็วันวางขายในประเทศไทยก็ยังไม่ออกเช่นกันนะครับผม ในเรื่องของวันเปิดขายครับ ตอนนี้ในประเทศไทยยังไม่ได้มีกำหนดนะว่า iPhone 12 ทุกรุ่นนั้นจะเปิดขายเมื่อไหร่ แต่ว่าในฝั่งของอเมริกาแล้วก็กลุ่มประเทศแรกนะครับ รายละเอียดออกมาแล้วนะครับ ก็จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มนะฮะ ในกลุ่มแรกก็คือหน้าจอ 6.1 นิ้ว ได้แก่ iPhone 12 ธรรมดา และ iPhone 12 Pro นะครับ หน้าจอ 6.1 นิ้ว จะเปิดให้พรีออเดอร์ในวันที่ 16 ตุลาคม นะครับ แล้วก็วางขายหน้าร้านในวันที่ 23 ตุลาคม ที่กำลังจะถึงนี้ ส่วนในรุ่นเล็กสุดและใหญ่สุดก็คือ iPhone 12 mini แล้วก็ iPhone 12 Pro Max นั้น จะเปิดให้พรีออเดอร์หรือว่าเปิดให้สั่งในวันที่ 6 พฤศจิกายนนะครับและก็วางขายนะครับในวันที่ 13 พฤศจิกายนของปี 2020 นะครับเปิดเป็น 2ช่วงนั่นเองนะครับนี่คือสรุปทั้งหมดในฝั่งของ iPhone นะครับนะฮะ iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max ส่วนรายละเอียดเชิงลึกยังจะต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าในฝั่งของ iPhone 12 Pro นั้น มีการปรับปรุงในเรื่องของกล้องค่อนข้างมาก เดี๋ยวผมจะขอทำคลิปสรุปแยกออกมาให้ได้ทราบกันอีกทีนึงในคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนไปเดี๋ยวพบกัน กันในรอบหน้าครับผมอย่าลืมครับกดติดตามที่ช่อง i m o d Official ของพวกเราเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตต่าง ๆ ผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ